สวัสดีค่ะ บ้านสวนนาริตาค่ะ วันนี้น้องอาริจะพาไปดูแม่ทำกล้วยทอดกันนะคะอ ชิมเลยใช่ไหม ชิมเลยเมนูง่ายๆกับกล้วยทอดกับบ้านสวนตาก้ายังยังยัง ร้อนปะมาฟังเสียงกรอบใกล้ๆดิวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย